ตอนแรกแม่งขึ้นไป 10k แล้วไม่เลิกเองเป็นความผิดของผมเองนะ 10k แล้วอะไม่เลิกเอง เอาละผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคน และท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจัดงบมาที่ 3,000 บาทนะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปวิดีโอต่อๆไปนะผมตาแรกยังไม่เล่นนะ ยังไม่เล่นนะ ดูก่อนดูลายก่อน ปกติแล้วก่อนหน้านี้หลาย ๆ เกมหลาย ๆ คลิป หลาย ๆ คลิปดิไม่ใช่หลายเกม หลาย ๆ คลิปที่ผ่านมา ผมจะใช้เทคนิคนะฮะโต๊ะไหนนะครับ สีอะไรออกเยอะที่สุดจะเล่นอันนั้น แต่วันนี้จะลองสวนตัวเองดูบ้างนะ สีแดงมันออกเยอะที่สุดใช่ไหมตัวนี้ ผมจะเล่นแต่น้ำเงินนะ ไปเน้นน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวจะลองดูดีว่าถ้าถ้าเราสวนตัวเองอะ่ะ จะได้ไหมลองดูบ้าง เออไป สวนเลยครับจะงอยเงินมา จะงอยเงินมา ลองสวนดูลองสวนดูงบ3,000ครึ่งครึ่งครึ่งกลางๆนะ ระหว่างน้อยกับเยอะใครอยากดูงบเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะขอแบบไม่เวอร์นะเพื่อนๆแบบไม่เวอร์นะครับ แบบหลักร้อยหลักพันหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจะจัดให้นะใครมีสูตรด้วยเทคนิคด้วยเดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยครับเดี๋ยวจะลองเอามารีวิวให้เพื่อนๆกับคนคนอื่นดูบ้างนะ กแต้มฮะสวยงามฮะจะงอยเงินแม่งช่วยได้จริงว่ะ ลายแม่งน้ำเงิน แล้วรอบเนี้ยดูดิ แดงสามตัวเรียงกันอะคิดว่ามันจะมาแดงไหมล่ะลองฝืนดูครับเผื่อมันจะเปลี่ยนลาย วันนี้ใช้คำว่าฝืนดีกว่า ฝืนเล่นดีกว่าเออใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะบาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับหรือว่าโพสต์แรกที่ปักหมุดเท่านั้นนะ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับผม โปรมีโคตรเยอะลองทักหาแอดมินดูเลย มีทั้งรายสัปดาห์รายเดือนรายวัน อ่าลองทักไปหาแอดมินดู โอ้โหห้ากับสี่แม่งแยกกันแล้ววะเอาสี่มีสองตัวเย็ดเคเอาเก้าชนเก้าเก้าชนเก้าอะไรครับเนี่ยโอ้ยเกินปุยมุ้ยเก้าชนเก้าอ่ะเพื่อน ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ลงไปอีก หลายปุยนะ หลายปุย ตอนนี้เรากำไรอยู่ 1,000 นะครับหรือ 1K นะ 1K นะ ผมจะแนะนำว่าถ้าเล่นแบบบาร์ผมไม่แนะนำให้ออินนะครับ ไม่แนะนำเป็นอันขาดนะ ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กต้องเป็นจนหุนเลยอะไรเนี่ย ถ้าเกิดเล่นเสมอติดไว้นี่มีรวยอ่ะ บอกเลยว่ามีรวยเอออ่ะก็น้ำเงินอยู่เหมือนเดิมครับ ตัดแม่งครึ่งกองเลย มีสี่พันเล่นแม่งสองเออ ใจมันได้อ่ะ มาดิ สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่มีสูตรที่แบบเด็ดเด็ดเทคนิคเด็ด ๆ อย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะ เดี๋ยวลองเอาไปรีวิวดูบ้างนะ เอาไปเล่นดูบ้างนะ ตอนนี้มีแค่สูตรเดียวจริงๆ เพื่อนๆ สูตรเดียวเลย โต๊ะไหนอะไรเยอะเล่นอันนั้น เล่นแบบนั้นมาตลอด แล้วก็ได้ตลอดนะลองไปย้อนดูคลิปได้นะฮะหกแต้มอีกแล้วหกชนหกอีกแล้วอะไรวะเนี่ย เสมอสามรอบติดกันน่ะโอ้โหมันไป อย่าบอกนะจะเสมออีกอะไม่เล่น ไม่ไม่ติดไว้นะ เล่นสีน้ำเงินไว้เล่นสีน้ำเงินไว้เรามาน้ำเงินแล้วก็ไปน้ำเงินต่อครับยาวๆวันนี้เล่นน้ำเงินยาวๆจะไม่ย้ายไปไหนทางนั้น แล้วก็จะไม่ติดเสมอไม่เล่นแดงด้วยอ่ะไม่เล่นแดงด้วยไม่เล่นเสมอด้วย ดูดิจะได้หรือจะเสียหน้าฝรั่งหน้าสิบโอ้โหสามแต้มโอ้แม่งฮะโอ้โห รอแบบนี้นี่เอง รอแบบนี้นี่เองนะฮะ ร้อนเลย บอกเลยฮะ ว่าร้อนฮะ ร้อนเลยทีเดียว อัดแม่งไปเลยเอาอินเลยฮะ ต้นคลิปเพิ่งบอกว่าไม่แนะนำให้เอาอินทำซะเองทำเองซะแล้ว เออลงหัวจริงๆ อาจจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ไม้นี่แหละครับ มาดูกัน เริ่มไม่หนุกว่ะเพื่อน เริ่มไม่หนุกนะ เปิดหน้าแปดหน้าเก้ามาก่อน หน้าฝรั่งอีกแล้ว โอ้โห เกินไป หกแต้ม ยังมีแต้มนะเออได้ไปต่อได้ไปต่อ ได้ไปต่อนะจ๊ะท่านผู้ชม มาสองพันแล้วสองพันยาวๆ โอ้โห เกือบ เกือบไปแล้ว ไปสองพันครับ สีน้ำเงิน เงินยาวๆ ไม่รู้ว่าเอามาทิ้งหรือว่ามาโกยไปนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะ อยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะ ไปที่เม้นปักหมุดเท่านั้นนะทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ มีหลายโปรมากทักไปถามดูนะครับ มีโปรรับเยอะแยะมากมายเหมือนกับเกมเลย แต้มชนเจ็ดแต้มอีกแล้ว โอ้โห เสมอจะออกอะไรบ่อยขนาดนั้นวะโคตรบ่อย เราจะไม่เล่นเสมอนะเพื่อนๆ จะเล่นเพเยอร์อยู่ยาวไปครับ ต่อไปฮะใครมั่งเล่นเสมอไว้มั่งโคตรรวยผมบอกเลยรวยจัดอะเล่นเสมอตม่งแปดต่อเราดูดิติดได้แค่พันเดียวแปดพันกำไรเห็นเห็นอะสี่ดอกนี้ไปนี่คือแบบถอนได้เลยอะผมบอกเลยจุกจุกถอนได้เลยนะฮะรอบละพันเท่าไหร่แล้วอะแปดสี่สามสองสามหมื่นสองคิดดูดิ อ้โหน่าเสียดายน่าเล่นไหมวะเก้าแต้มสวยงามฮะพี่น้องฮะตอนแรกว่าจะกดออมเลยนะ แต่เราอย่าลืมตัว ว่าการอออินเนี่ยชิปหายไว้วอดมาหลายรายแล้ว2,000ยืนพื้นไปครับกำไรแล้วนะฮะท่านผู้ชมงบ3,000 นะครับวันนี้วันนี้กำไรอยู่ 3,000 นะเท่าตัวเท่าตัวเลยทีเดียว มา ดูกันต่อ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะฮะ กดติดตามให้หน่อยนะ กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้เลยนะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผม มา หน้าหกเจอหน้าสองเทผมไม่เอาแปดมาว่ะเออจั่วเก้ามาทับผม เหนือฟ้ายังไม่ฟ้า น้ำเงินยาว ๆปุย น้ำเงินเริ่มมานะฮะท่านผู้ชม เริ่มมานะฮะไปครับน้ำเงินยาวๆ วันนี้แบบลองขัด ขัดเทคนิคตัวเองนะ แต่ไม่ได้ขัดลาดตัวเองนะ ขึ้นดีอยู่นะเนี่ยขึ้นดีอยู่เหมือนกัน การเลือกโต๊ะก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะเพื่อนๆวันนี้เข้ามาโต๊ะเนี่ยแดงมันเยอะกว่าก็จริงแต่ลายอ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆน้ำเงินมากกว่า เพราะว่าลายหนึ่งลายสองมันดันไปแล้วแล้วดูดิน้ำเงินแบบมันอลามมันอลามกว่าแดงอ่ะเออใช้เซนด้วยเซนก็คือปัจจัยหนึ่งเหมือนกันโอ้โหชมปุ๊บแมงเน่าปั๊บ นั่นไงกูว่าแล้วจะจั่วฝรั่งมาเฮ้อย่าอัพนะ อย่าอัพนะ อย่าอัพนะ เล่นนี่แหละสองพันนี่แหละโอ้ยเลยเลยเลยก็รีครับตายครับ เอากำไรสัก 10k แล้วกันค่อยถอนจะถึงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเรากำไรอยู่เพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อน จัดปุยไหลปุย ลุยไปไหลปุย มาดิปิงปองมาปิงปองมาปิงปองมาถ้ารอบนี้น้ำเงินรอบต่อไปพักนะ โอ้โห แม่งหน้าแปดเลยเย็ดเช่อ่ะโอ้โห หน้าหนึ่งแม่งสามสวยๆ โอ้โหสามแต้มฝรั่งมาดิ นั่นไงไทยเกมแม่งออกโคตรบ่อยอะตัวเนี่ย จริงๆนะ ถ้าเกิดแม่งเล่นไทยเกมมาสี่หมื่นอะแน่ๆอะ สี่หมื่นอะเน้นเน้นตึงตึงเลย อัพสามพันไหมเอากำไรมาเล่น ไป อัพสามพันเลยแบ่งเป็นครึ่งกองเลย ไม่ออกอินแต่แบ่งครึ่งจัดปุยเดี๋ยวรู้เรื่องน้ำเงินนะ รอบนี้ขอน้ำเงินนะ เจ๊มาแล้วฮะท่านผู้ชม ดนเปิดฝรั่งอีกแล้วทุกอย่างเปิดฝรั่งเลยอย่าเท่โอ้โหเต็มเต็มคาราเบลเต็มคาราเบล เกินไปยัดแม่งเลยลงหัวแล้วยัดไปเดี๋ยัดไปเดี๋ยเต็มกราฟเต็มกราฟ ถ้าออกน้ำเงินกูยัดอีกนะ เอาดิ เริ่มโมโหตอนแรกแม่งขึ้นไป 10k แล้วไม่เลิกเองเป็นความผิดของผมเองนะ 10k แล้วอะไม่เลิกเอง น้ำเงินมา น้ำเงินไม่มาก็นอนฮะ อุ้ย หน้าแปดฝรั่ง เออ สวยงาม สวยงาม ฮัลโหลยายนงดีฮะ แบบนี้ก็หวานจี๊ยบสิครับ พอไหม พอไหมกำไรแล้วอะเล่นต่อไปมีหวังหมดอะพอดีกว่ากำไรแล้วอะควรถอน อย่างน้อยก็ได้เท่านึงโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับงบ 3,000นะฮะ ได้กำไรมา 3,000 พอดีกว่า อาจใช้เทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิค ก็คือเมื่อก่อนเล่นเทคนิควันนี้เล่นสวนเทคนิคตัวเองเอออย่างวะฝากไว้เพียงเท่านี้นะ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะ ไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้น ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้เลย คลิปหน้าจะเป็นสูตรอะไรรอชมนะฮะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะดีนะไม่เล่นถ้าเล่นนะฮะโดนจังๆเลยฮะไปนะทุกคนบ๊ายบายจ้า